วัสดีครับยังคงอยู่ด้วยกันกับผมนะฮะวชิราวิทย์อัคราวิสิทธิ์พลและก็แน่นอนฮะยังคงอยู่กับคุณป้าอาพรพานทองด้วยนะฮะป้าปูดป้าปูดอ๋อเรียกป้าปูดก็ได้ใช่ไหมฮะแลดูสนิทสนมกันมากกว่านะฮะเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสได้คุยหลากหลายเรื่องนะเกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้คือมาที่เนี้ยบอกเลยว่า ฟิลเฟรชฟิลกูดมากๆเลยรู้สึกว่าบรรยากาศอากาศคือดีมากทีเดียวนี่ฮะสถานที่แบบนี้คือการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นป่าชุมชนใช่ไหมครับเป็นป่าที่เป็นเป็นเดิมเป็นสวนนะนะแล้วตอนนี้รัฐบาลซื้อบางส่วนเพราะบางส่วนเนี่ยมันก็มาปลูกป่าบ้างปลูกเป็นผลไม้บ้าง แต่จริงๆ แล้วชาวบ้านช่วยกันดูนะคะโดยมี จริงๆเป็นของ กรมป่าไม้ ของกรมป่าไม้แต่อันนี้มีกำนันเป็นหัวเรือใหญ่ของบางน้ำพึ่งนะ เป็นผู้ดูแลนะทำก็คือปลูกให้มันมีต้นไม้สูงสูงเพื่อต้นไม้ใหญ่เพื่อจะให้เป็นร่มเงาของนกของกาอะไรเงี้ยมาได้อาศัย แล้วก็เป็นเป็นผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับคนกทมด้วย คือลมอะลมทะเลมันจะพัด พัดผ่านไปในจากจากทะเลนะคะจากปากอ่าวเนี่ยขึ้นไปเนี่ย จ็ดแปดเดือนนะพัดขึ้นไปเนี่ย เพราะฉะนั้นมันก็พาอากาศดี ๆขึ้นไป ที่ในกรุงเทพใช่ไหมแต่นี้ป้าเนี่ยเป็นเป็นผู้นำอยู่ แล้วก็ป้าเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว จะมีทั้งหมด 6ตำบล ป้าเป็นประธานของบางน้ำพึ่งจะมีประธานบางน้ำพึ่ง ประธานบางกระบัวบางกระสอบบก็เวลางานก็จะไปประชุมกันเรื่องพื้นที่บางกระเจ้าใช่ค่ะที่ที่กรมป่าไม้คอยดูแลสอดส่องเรื่องป่าเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรเนี่ยใครจะมาลุกร่ำใครจะมาตัดไม่ได้ค่ะก็เรียกว่าป่าชุมชนแต่ของป้าเนี่ยในในหมู่บ้านเนี้ยจะมีปลูกต้นไผ่เขาเรียกกิมซุง กินซุงลืมแล้งอ่าเป็นยังไงครับ ก็หมายถึงว่าแล้งมันก็ไม่ตายอ๋อเขาเรียกกินซุงลืมแล้งรแล้วก็ชาวบ้านในนี้ก็สามารถมาตัดเอาไปทำประกอบอาหารได้นะคะ แล้วก็เหลือจากนั้นก็เก็บไว้เป็นกองกลาง สำสำหรับไว้ทำบุญหมู่บ้านอ่าอย่างเงี้ยสามารถใช้ประโยชน์ด้วยร่วมกันได้คค่ะ อย่างที่คุณป้าพูดสักครู่นี้ คือเหมือนกับรัฐบาลซื้อที่ไว้ปลูกเป็นป่าแบบลกล้างบ้างแล้วคนในชุมชนไปพัฒนาร่วมกัน อยากจะทราบเหลือเกินนะว่าคนในชุมชนเนี่ยมีแนวคิดยังไงถึงได้ เอ๊ะ อยากจะร่วมทำป่าชุมชนนี้ให้เกิดขึ้นคือ เราต้องดูอย่างนี้นะคคนเราต้องช่วยกันทำครับ ร่วมกันทำร่วมกันรับผลประโยชน์ หมายถึงว่าทำแล้วได้ได้ประโยชน์ก็ร่วมกันรับอ่าอันนั้นนะเขาก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็ได้ได้ประโยชน์ร่วมกันก็คืออย่างไผ่ก็สามารถมาทำอาหารได้ขายได้ ไม่ต้องไปซื้อเลยแถมยังสามารถสร้างรายได้ได้อีก ถูกค่ะ เพราะเรามีตลาด ครับอ่าค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะเห็นคุณป้าพูดถึงเรื่องของคนในชุมชนได้รับประโยชน์นะฮะอยากจะทราบเหลือเกินว่าคนในชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างหรือว่ามากน้อยแค่ไหนบ้างครับ ก็อย่างมีหน่อไม้เงี้ยรก็เอามาทำอาหารได้ทางกลุ่มก็จะมีคนดูแลอยู่ก็จะมาขายทำทำให้เกิดรายได้ใช่ไหมมเกิดรายได้แล้วก็ เข้ามาสู่หมู่บ้านนะคะ เวลามีงานประจำปีเนี่ยเราก็ใช้เงินก้อนที่เราขายหน่อไม้นี่แหละเอามาร่วมทำบุญเนาะ ก็ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมใช่ไหมคะ ชาวบ้านช่วยกันดูแล ช่วยกันทำแล้วก็รับผลประโยชน์ รับผลประโยชน์ด้วยนะฮะ และอย่างนี้กว่าจะมาถึงทุกวันนี้มีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับในการที่จะสร้างป่าชุมชนนี้เกิดขึ้นมา ก็มีปัญหาตรงที่ว่าของเราอ่ะคนจะน้อยหน่อยคคนจะไม่ค่อยมีคนดูแล แต่ก็มีการพูดคุยมีการแบ่ง แบ่งงานกันนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นผู้นำที่ที่จะเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะดูแลนะคะ คือผู้นำมาต้องเสียสละก่อน เราจะมาเป็นผู้นำเขาอะนะเราก็ต้องเสียสละทุก ๆเรื่องอ่าถ้าต้องเหนื่อยกว่านิดนึงใช่ยอมเราจะไปให้ชาวบ้านเขาเหนื่อยเขาก็ไม่เหนื่อยนะ เราก็ต้องเหนื่อย แล้วก็ให้เห็นผลประโยชน์ ให้เห็นว่าเออมันได้ผลนะ ทำแล้วมันได้อ่าถ้าทำแล้วมันได้เขาก็ช่วยกันทำครับใช้ระยะเวลานานไหมครับจากจุดเริ่มต้นจนโอเค แฮปปี้ในระดับหนึ่งและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ชาวบ้านยอมมาทำใกับเราเนี่ยคิดเดียวกันน่ะตั้งแต่ 40 มาครับอ่า 40 แล้วตตอนนี้ปีอะไรอ่ะ 61 แล้วครับตั้งแต่ 40 ถึง 61 มันกี่ปีครับอ่าฝ่ายจะเริ่มล้มลุกคลุกคลานมานะคะคแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้เอ่อเรียกว่าบางกระเจ้ากำลังเนื้อหอมอมีคนมาสนใจรุมร้อมเยอะแยะอ่าอย่างนี้ส่งผลกระทบกับเราบ้างไหมครับกับส่งการเป็นะป่าชุมชนส่งกระทบยังไงบ้างครัก็บส่งคนมาเยอะๆอ่ะมันก็ต้องมีขยะมามีนู่นนี่ นี่นั่น แต่เราก็ต้องมีการประชุม มีการพูดคุย มีการวางแผนอตอนนี้ก็วางแผนว่าจะทำยังไงกับการท่องเที่ยวของเราในชุมชนออย่างนี้พอมีมาตรการไหมครับในการจัดการดูแลส่วนตรงนี้ครับป่าชุมชน มีการประชุมกันค่ะะแล้วก็แบ่งดูแลเรื่องมีจะมีดูแลเรื่องน้ำเรื่องป่านะคะ เรื่องขยะครับอ่า เรื่อง อาชีพออตอนนี้กำลังแบ่งทำงานกันออย่างนี้แสดงว่าอนาคตก็มีแผนเหมือนกันในการขยับขยายใช่และอย่างนี้มีการวางแผนไว้บ้างไหมครับว่าจะมีการขยับขยายเรื่องของพื้นที่ไปยังชุมชนเลยค่ะหกตำบลเลยให้ทั่วบางกะเจ้าเลย ใช่ค่ะ ก็จะทำแนวเดียวกันหมด เพราะตอนเนี้ยมันมีประธานคุ้งแล้วเลือกประธานคุ้งแล้ว ประธานคุ้งก็คือเรื่องการท่องเที่ยวครับประธานคนเดียว เพราะฉะนั้นประธานก็มีเรียกประชุมทั้ง แล้วก็เรียกกรรมการแต่ละตำบลแล้ว ก็คือมีกรรมการมีผู้ดูแลแต่ละ คือมีผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการโครงการฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับคนในชุมชน เริ่มสร้างพื้นที่พื้นที่หนึ่งให้การเป็นป่าชุมชน ให้แบบเข้มแข็งก่อน และมีการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนอีกชุมชนหนึ่งด้วย แล้วก็พัฒนาเต็มรูปแบบพื้นที่ใช่ค่ะทั้งนางกระเจ้าทั้งคุ้งเรียกคุ้ง คุ้งคุ้งบางกระจ้าหกตำบลเลยครับ อย่างนี้พอจะมีแนวทางหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเผื่อชุมชนอื่นๆเขาอยากจะสร้างแบบนี้บ้างนะครับ อืมก็ก็ก็บอกแล้วอะค่ะ ว่าต้องร่วมมือร่วมใจ แล้วก็ต้องมองภาพทุกอย่างเป็นภาพบวกนะ อย่าไปมองลบ ทำงานต้องเต็มที่กับงาน ต้องเต็มที่เพราะว่าแน่นอนอุปสรรคอุปสรรคมาแน่มาแน่ค่ะต้องใจเกินร้อยเลยก็ว่าได้นะฮะสุดท้ายนะครับคุณป้าครับ อยากจะให้ลองฝากหรือว่าสรุปสั้นๆ บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าชุมชนหน่อยครับค่ะ ป่าชุมชนก็คืออเป็นป่าที่เราช่วยกันดูแลครับช่วยกันสร้างครับนะคะแล้วก็เเพราะฉะนั้นน่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบ คนต้องอยู่กับป่าได้เนาะคนชุมชนอะอยู่กับป่าได้นะคะ แล้วก็แต่จริงๆ แล้วจะพูดไปไปว่าบ้านเนี้ยเขาจะเถียงบอกว่าไม่ใช่ป่านะ มันจะเป็นสวนนะคะมันจะเป็นสวน เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นสวนด้วยเป็นป่าด้วยนะเป็นคู่ต้นไม้ธรรมชาติ ใช่ค่ะแล้วก็อยู่กับเขาให้ได้ครับอยู่กับเขาให้ได้ แล้วก็เขาก็ให้ความสุขกับเราอ่าเราก็มีความสุขจากต้นไม้จากธรรมชาติ เรียกง่าย ๆว่าเหมือนกับทั้งคนเอง แล้วก็ธรรมชาติเองต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แล้วก็การที่คนเราเนี่ยฮะรักษาธรรมชาติ ก็จะเกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะฮะวันนี้เรียกได้ว่าได้รับสาระและก็ประโยชน์ดีๆมากมายเลยครับ จากคุณป้าอาพอยังไงต้องขอขอบคุณมาก ๆเลยนะครับ แล้วก็นี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากจะท่านได้เรียนรู้ ใครที่อยากจะมีความสุขกับการอยู่ร่วมกับคนในชุมชน และก็ธรรมชาติก็ลองไปทำตามกันดูก็แล้วกันครับ